หืมเปิดมาแค่สี่ห้าบาทห้าสิบสี่บาทโอ้ยคูณสองไปจังหวะนี้ ปับโอ้ยร้อยเก้าสิบแปดบาท ครับท่านผู้ชม เฮ้ยเข้าไปหน่อยเธอ โอ้โหมา เฮ้ย เฮ้ย ทำไมไม่ค่อยลงเลยวะ เฮ้ย อืม มาสิบสี่บาทครับ อืมคูณสองไปปรับยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตังค์อุ้ยห้าสิบสี่บาทกับดอกนี้ ฮ้ยยิ่งแห่ดอกใหญ่ซะด้วย แม่เฮ้ย เจ็ดเจ็ดเจ็ด โอ้โหเอ้ย ทำไมไม่ค่อยลงแล้ววะ เฮ้ยอย่าทำกับพี่แบบนี้สิ โอ้ยได้มาสี่หกบาท อุ้ยไม่เก้าบาทคูณสามไปปั๊บโอ้ร้อยสิบเอ็ดบาท ลงเยอะๆหน่อย อย่าเข้าฟิสปินว่ะ อย่าเข้าฟิสปินว่ะ อุ้ยนมมาสี่สิบห้าบาทอุ้ย คูณสองไปเก้าสิบบาทมา โอ้สามสิบหกบาท จังหวะนี้ ลองไหมโอ้ยี่สิบแปดบาทขออีกอืมไม่เก้าบาทไม่เจ็ดสิบสามบาทครับท่านผู้ชมเขาให้เราน้อย เราก็เอาน้อย เราอย่าโลภอืมสิบสี่บาทโ้สี่สิบห้าบาท โอ้สี่สิบห้าบาทอีกแล้วกล้วยมาโอ้เจ็ดสองบาทโอ้คูณสองไปหมักโอ้สามร้อยห้าสิบสามบาทโอ้โหเป็นไปได้วะเฮ้ยคูณห้าหน้าลงมากเลยเมื่อกี้ อุ้ยกล้วยมายี่สิบเจ็ดบาท แม่ อืสิบสี่บาท ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับตอนนี้ ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมใส่แมสต้องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันด้วยนะครับ อุ้ยมามาหยุดหยุดสมนังใจนึกเลยอ่ะ แม่ข้าสแคตเตอร์ไปแล้วครับ อืมไปดูต่ออ้ยสิบสี่บาทคูณห้า ปักอู้เจ็ดสิบสองบาท อืมสิบหกบาทเจ็ดตอ้ยคูณห้าสิบนี่วะเฮ้ย มีคูณห้าสิบได้ดิ อุ้ยลงมาเรื่อยๆ เลยอะคูณห้าสิบอีกปับ อู้เยแม่งโคตรสุดเกมใหม่ก็พากูแตกได้หรอวะเอาเรื่อง เอาเรื่องเป็นแม่งสุดยอดอ่ะอู้เก้าพันแปดร้อยสิบบาทโอ้พระเจ้าจอร์ดคุณน่าไปจังหวะนี้ โอ้สี่สิบห้าบาทเฮ้ยอางุนเออ มา เออกดยี่สิบปรับอู้เจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท นี่ เป๊ะปะละโอ้โห เสียดายคูณสิบเมื่อกี้ว่ะ เฮ้ยอย่างน้อยก็มีคูณห้าแล้วปรับ โอ้ยร้อยสี่สิบสี่บาทยิ่งคูณเก้าแม่สิบหกบาทคูณห้าปรับแปดสิบเอ็ดบาทนี่หมดแล้วหมดแล้ว อ่ะ โอ้ยข่าวบิสเบนได้มาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทนะ แม่ เฮ้อะไรมัน ดวงขึ้นขนาดนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยแม่เจ๋งแจ๋วไปเลยเบล่ากดต่อยสักหน่อยก็จะพอแหละโอ้โหสิบแปดบาทคุณสังไปปรับสามสิบหกบาทอืออ้าวมาสามสิบหกไปแหละ เฮอยเออสี่สิบห้าบาท เออสิบแปดบาทเฮ้พอดิฝา ได้ตังแล้วโอ้โหแม่งแต่เยอะจัดเลยอ่ะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดซับสไครต์ช่อง พี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ ๆ นะครับผม วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวยที่สวยพี่เสือแตกยักษ์ซ้อนสวยที่สวย